ค่ะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรถไฟฟ้ากันนะคะ ว่าการขึ้นรถไฟฟ้านี่จะมีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะเผื่อเพื่อนๆที่มาจากต่างจังหวัดนะคะ จะได้แบบว่าลองศึกษาดูนะคะ ถ้ามากรุงเทพแล้วก็ขึ้นไม่ถูกยังไงนะคะเดี๋ยวจะพาไปแนะนำนะคะว่าวิธีการซื้อตั๋วของรถไฟฟ้า BTS นะคะ เป็นยังไงบ้างนะคะ ค่ะตรงหน้าเคาน์เตอร์นี้นะคะ เราสามารถซื้อตั๋ว BTS นะคะ ผ่านหน้าเคาน์เตอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะนขั้นตอนการขึ้นไฟ BTS นะครับขั้นตอนการซื้อบัตรที่ตู้นะครับจะมี3ขั้นตอนอย่างแรกเราสไลด์ก่อนนะเลือกที่เราจะไปไหน อย่างเช่นจะไปอ่อนนุช ก็ขยายให้กว้างแล้วก็กดที่สถานีอ่อนนุช หลังจากนั้นหยอดหยอดเหรียญนนะครับ จะโชว์ว่า 15 บาทก็หยอดเหรียญตามจำนวนที่หน้าจอแจ้ง 15 บาทนะครับแล้วก็รับบัตรเสร็จเลยง่ายมาก ค่ะอันนี้นะคะตู้ที่2นะคะสำหรับเออใช้แบงก์หยอดนะคะหรือว่าใช้เหรียญนนะคะ ค่ะการซื้อตั๋ว BTS นะคะเออในตู้แบบที่สองนะคะเออเลือกจุดหมายปลายทางก่อนนะคะ สมมุติว่าเราจะไปอ่อนนุชใช่ไหมคะ ก็สไลด์เลยค่ะ ค่ะแล้วก็เลือกสถานีปลายทางที่เราจะไปนะคะ สมมติว่าเราจะไปอ่อนนุชนะคะ แตะหนึ่งครั้งอะค่ะ ค่ะเราเลือกจุดหมายปลายทางแล้วนะคะเอ่อค่าโดยสารก็จะขึ้นมาในราคา 15 บาทนะคะ เราก็หยอดแบงค์เข้าไปเลยนะคะ เป็นแบงค์ 20 นะคะ ร็จแล้วนะคะ ตั๋วก็จะออกมานะคะ พร้อมกับเงินทอนนะคะบัตรนะครับ ต้องไปแตะที่อตูทานผ่านนะครับ นำบัตรเข้าไปนะครับแล้วก็แตะตรงนี้นะครับ แตะปั๊บมันก็จะเปิด ถึงสถานีนะคะ สุดหมายปลายทางแล้วนะคะ เดี๋ยวเรานำบัตรนี้นะคะ หยอดเพื่อที่จะออกออกไปทางประตูเลยนะคะ